น้ำเงินขึ้นมาปิดคลิป ถ้าไม่น้ำเงินขึ้นมาก็ปิดคลิป โอเคนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เดิมนะครับเซ็กซี่บาคาร่านะครับงบวันนี้ที่ผมจัดมาที่ 500 บาทนะครับผมผ่านไปผ่านมาเจอโต๊ะนี้นะครับสีน้ำเงินอย่างเยอะนะ วันนี้ก็เลยกะเล่นสีน้ำเงินอย่างเดียวนะครับเล่นสีน้ำเงินอย่างเดียว แต่ว่าไม่เน้นไปทางออินแล้วนะเพื่อนๆ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 โอ้โห ของจริง สีน้ำเงินนะครับ มาครับ ขอลงสีน้ำเงินต่อเนื่องเลยนะครับ เท่าเดิมนะเพื่อนๆ กลัวแม่งจะออกแดงชิบหาย ลายแม่งแปลงๆอ่ะ แต่น้ำเงินแม่งมาแล้วสามรอบกลัวออกแดงนะ ไม่อัพนะครับ เล่นเท่าเดิม เท่าเดิมไปนะ รอดูครับ จะน้ำเงินหรือจะแดงนะ วันนี้ขอไม่เปลี่ยนฝั่งเลยนะครับ เล่นน้ำเงินอย่างเดียวเลยนะฮะ มา หงายมา ไอ้หนูหงายมา ขอแจมแจมแหลมแหลมนะหลัหงายสีแดงแดงอ่ะ ให้มันบอดไปก่อน เออ รู้เปล่า อ้าว ชิปหายมาน้ำเงิน หงายบอดมา เย็ดเค มีงานแล้วครับศูนย์ต่อสี่เออโอ้โหก้าวอีกแล้วเพื่อนๆแม่งเหนือฟ้ายังมีฟ้า เอาเรื่องโอ้โหอย่างนี้ก็ลงน้ำเงินต่อนะครับ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะออกแดงอ่ะ แต่เล่นน้ำเงินเท่าเดิมนะครับ สองร้อยเท่าเดิมนะครับ ลองดู ลองดูนะครับ เพราะว่าถ้าเรากระโดดไปแดงแล้วแม่งออกน้ำเงินขึ้นมาเนี่ย จะเสียดายนะครับ เอางี้ดีกว่า ถ้าสมมุติว่ามันออกแดงผมจะออกอินน้ำเงินเลยนะตาต่อไปนะครับ ออกอินน้ำเงินเลยนะ แต่ถ้ามันน้ำเงินอีกก็เดี๋ยวคิดก่อน โอเคนะครับ ส่วนใครที่อยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าวอลเล็ตนะฮะไปที่โพสต์ปักหมุดโพสต์แรกเท่านั้นนะเพื่อนๆมาแล้วครับ6แต้มต่อ3อย่าสูงนะอย่าสูงต่ำๆไป อย่าสูง3แต้มพออ้าวสวยงามครับ3แต้มครับทุกคน3แต้มครับโอ้โหน้ำเงิน แม่งของจริงว่ะ5รอบแม่งเลยคาว่าแฮตทริกปีกนะ5รอบอะ่ะ น้ำเงินต่อครับ เท่าเดิม เอาเหมือนเดิมครับ ถ้ารอบนี้ออกแดงนะ รอบต่อไปผมกดน้ำเงินหมดเลยนะครับ คิดว่าแม่งน้ำเงินอะยาวๆว่ะเพื่อนๆโอ้โหถ้าแม่งเอาอินตั้งแต่แรกนะครับ รวยตายหา แต่ไม่กล้านะเพื่อนๆ ก็ค่อยๆ เล่นนะครับ อย่าวู่วามนะ โอ้โหวันนี้เล่นแบบสบายๆแล้วนะครับ งบห้าร้อยนะ ตอนนี้กำไรปลาเข้าไปหกร้อยนะครับ แม่งน้ำเงินแม่งหงายแบบหงายไพ่มา ลุ้นทุกรอบเจ็ดแต้มโอ้โหยากว่ะ รอบนี้ยอมยอมรับเลยยอมแพ้ยากแม่งมาเจ็ดแต้มแล้วอะงานยากนะฮะ รอบนี้นะครับ กดน้ำเงินหมดแม็กตามสัญญานะเพื่อนๆออินไปเลยครับ 900 บาท ถ้าน้ำเงินขึ้นมาปิดคลิปถ้าไม่น้ำเงินขึ้นมา ก็ปิดคลิป เพราะหมดตูดนะฮะไม่ยากนะ โอเคนะ แต่ภาวนาให้แม่งน้ำเงินดีกว่า จะได้ปิดคลิปแบบสวยๆนะครับ โอ้โห เป็นไปได้ด้วยวะเล่นน้ำเงินอย่างเดียวเอเค วันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะ สีเดียวรับจบน้ำเงินนะฮะหงายมาโอ้โหหงายแต้มอ้าวเจ็ดแต้ม มึงอย่ามาเหนือนะ อย่ามาเหนือนะ ขอร้อง ขอร้องสวยงามครับ พี่น้องครับ สวยงามครับ เจ็ดแต้มกับสองแต้มครับโอ้โหกำไรแล้วครับเพื่อนๆโอเคนะครับ ปิดคลิปนะครับเลิกเล่นนะครับถอนเงินนะครับถ้าได้ขนาดนี้แล้วไปต่อก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะเพื่อนๆงบ500 นะครับกำไรพันสามร้อยบาทนะครับเล่นสี่เดียวของจริงก็สำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับ ส่วนใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะครับ โพสต์ปักหมุดเท่านั้น ทักหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อ